เรากำลังพูดถึงปัจจัยอื่น ชีวิตความเป็นอยู่ต้องมีความสุขสบาย มีแสงธรรมชาติที่เรียกว่าไลติ้งไลติ้งของบ้านไทยจะพบว่าเราอยู่ในทถุนเนี่ย แสงพอครับไม่ต้องเปิดไฟ พออยู่ในบ้านตัวบ้านก็แคบประมาณ 3เมตร3เมตร50แต่ละหลังไม่ไม่ไม่มีหลังใหญ่เหมือนปัจจุบัน นั้นแสงก็ทะลุตะลวงเข้ามาทางชายคาเข้ามาประตูหน้าต่าง แสงก็เพียงพอการทำกิจกรรม สรุปก็คือไม่ต้องใช้ไฟเลย กลางวันเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีการเปิดไฟเพราะเราไม่มีไฟฟ้านะ แสงไฟเราก็ใช้แสงธรรมชาติเป็นเกณฑ์ วันไหนฤดูที่ฝนตกฟ้าร้องอะไรก็หลบกิจกรรมก็เปลี่ยนไป เราไม่ได้ลำบากเหมือนสมัยนี้ เพราะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว กลางวันก็ฤดูปลูกข้าวแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วก็กักเก็บไว้ ในครัวก็มีหอมกระเทียมแขวนทำให้มันแห้ง ชีวิต มันไม่ไม่ไซีเรียสเหมือนสมัยนี้ การสัญจรก็ไม่มีเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมดังนั้นเรื่องของไลติ้งก็ไม่จำไม่น่าจะมีปัญหาแต่ที่ดีมากๆ ที่ผมอยู่บ้านสงไกก็คือเรื่องของวิชวลคือมุมมองวิสิทัศน์ของความสบายตาเนี่ยสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยเป็นต้นไม้ส่วนใหญ่ มีป่ามีต้นไม้มีนาข้าวโอ้โหแสงอาทิตย์ที่ส่องมาเนี่ยครับจากพื้นโลกลงมาถึงพื้นโลกเนี่ย มีความเข้มแห่งการส่องสองสว่าง โดยเฉลี่ยประมาณประมาณหมื่นฟุตแคนโดหรือประมาณแสนลักซ์เมื่อกระทบต้นไม้กระทบนาข้าว กระทบใบไม้เนี่ยสะท้อนแสงกลับมาแค่ห้าเปอร์เซนต์จากหมื่นฟุตแคนโดสะท้อนมา 5%ก็ประมาณ 500ฟุตแคนโดเมื่อเรามองไปมองต้นไม้เขียวก็จีด ตาเราเนี่ย มองแล้วสบายตา ไม่ต้องหลีตาไม่ต้องหยีตา มองแล้วสบาย เรามองยอดไม้ตอนโดนแดดเนี่ยก็ยังสบาย เพราะว่าแสงสะท้อนจากยอดไม้ทำใหชาตเขาสร้างสรรค์มาให้ว่ามีค่าการสะท้อนแสงประมาณ5%เท่านั้นเมื่อมองไปรอบบ้านนี่ไม่มีแสงแยงตา ไม่มีแสงบาดตาไม่เคืองตาเลยนะมองแล้วสบาย ยกเว้นท้องฟ้าอาจจะมากกว่า500ฟุตคันโดไอเรือนไทยก็เลยมีชายคาบางทีแล้วก็ทำเป็นเรือนไทยเจาะฉลุลายหยิกๆ เพิ่มมองเข้ามา ตัวนั้นก็ช่วยกรองแสงเวลามองย้อนสู่ท้องฟ้าไอ้วิสัยทัศน์หรือความสบายตาที่เรียกว่าวิชวลคอมฟอร์ตเนี่ยผมให้ A บวกว่าไม่รู้คิดได้ยังไง ไม่ว่าจะมองทางไหน มุมมองชายคาต่างๆเนี่ยเรามีการปรับตัวให้วิชวลเอฟเฟกหรือการสบายตา เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคนบ้าหรือคนไม่ปกติ ทาบ้านสีขาว แสงอาทิตย์ส่องมาหมื่นฟุตแคนโดสะท้อนกันมา 90เดือนผมแสง 9,000 ฟุตแคนโด9,000 ฟุตลำบัดวิ่งก็หาตาเราเนี่ยต้องใส่แว่นดำ อะไรอย่างเงี้ย สมัยก่อนไม่มีครับ ถนนหนทางก็เป็นดิน ซึ่งมีค่าการซ้อนแสงต่ำประมาณไม่เกิน 30%โอ้ อยู่ไปไหนมันสบายตา คนสมัยก่อนนึงไม่มีปัญหาเรื่องสายตาเลย ผมจำได้คุณยาย ผมยุค8 90ท่านก็ยังมองเห็นสบาย ไม่มีสายตาสั้นไม่มีผลเหมือนปัจจุบัน ชีวิตของเขาเนี่ยเขาสุขสบายมาก แสงสีบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยผมว่าเรื่องของของของแสง